อาบน้ำแต่งกายบริโภคโภชนาหาร แล้วคิดว่าถึงอย่างไร วันนี้พระพี่นางอุทุมพร คงจะแจ้งข่าวอะไร ให้รู้ร่วงหน้า จึงให้คนใช้คนสนิทไปยืนรอที่ประตู ขณะนั้น พระเจ้าวิเทหราชบรรทมบนที่นอน ทรงระลึกถึงความดีของมโหสถว่า รับใช้พระองค์มาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ไม่เคยทำให้เกิดความเสียหายเลย เมื่อเทวดาถามปัญหา ถ้าไม่มีมโหสถ ชีวิตของพระองค์ก็หาไม่แล้ว พระองค์เชื่อคำศัตรูกู้เวรแล้ว ให้พระขันอาญาสิทธิ์ไปฆ่ามโหสถ พระองค์ทำเช่นนี้ได้อย่างไร แต่พรุ่งนี้พระองค์ก็จะไม่ได้เห็นมโหสถอีกต่อไป ทรงรำพึงเช่นนี้ ก็เกิดความเศร้าโศกอย่างแม่เหงื่อไหลโสมพระวรกายพระไทยมีแต่ความคับข้อง พระนางอุตุมพรเทวี เสด็จไปบรรทมร่วมกับพระสวามีทอดพระเนตรเห็นอาการ ทรงดำริว่า เรามีความผิดอย่างไร พระราชาจึงเมินเฉย หรือพระองค์มีเรื่องทำให้ไม่สบายพระไทย จึงทูลถามพระสวามี พระราชาตรัสว่าเธอไม่มีความผิดอะไรเลย บัณฑิตทั้งสี่คนบอกเราว่า มโหสถคิดการกรบฏ เราไม่ได้พิจารณาให้ละเอียด จึงสั่งฆ่ามโหสถ เราคิดเรื่องนี้จึงเสียใจมากว่า ให้เราตายเสียอย่างดีกว่า มโหสถตาย เมื่อรู้ว่า มโหสถถูกสั่งฆ่า พระนางอุทุมพร ทรงตกพระทัยเกิดความเศร้าโศกอย่างแม่ ด้วยความรักพระโพธิสัตว์ในสมองหนักอึ้งเหมือนถูกภูเขาทับแต่พระนางก็ทรงมีสติมั่นคงทรงคิดว่าจะทำให้พระสวามีสบายใจก่อน เมื่อพระองค์บรรทมหลับ เมื่อพระองค์บรรทมหลับ จากนั้น จึงค่อยส่งข่าวไปบอกให้มโหสถน้องชายรู้ตัว พระนางทูลปลอบพระราชาว่า พระองค์ทรงสถาปนามโหสถ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดี บัดนี้ เขากลับคิดกบฏต่อพระองค์ ศัตรูเช่นมโหสถ ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา สมควรแล้ว ที่พระองค์จะตัดไปแต่ต้นลม ขอพระองค์อย่าทรงวิตก พระราชากลายความโศกลงได้บ้าง จึงสามารถบรรทมได้ พระเทวีเสด็จลุกจากห้องบรรทมไปห้องพระอักษร ทรงเขียนจดหมายถึงมโหสถ แจ้งให้รู้ว่า คณะมนตรี ทูลยุยงพระราชาให้เกิดความระแวงมโหสถราชากริ้ว ไม่ทันพิจารณารับสั่งให้ข้าที่ประตูพระราชวัง รุ่งนี้เช้าจึงไม่ให้มาราชสำนัก ถ้าจะมาก็ขอให้นำประชาชนมาด้วย จะได้มีเกราะป้องกันตัว แล้วประธานให้นางข้าหลวงคนสนิทนำไปให้มโหสถนางข้าหลวงออกจาก บรมมหาราชวังในเวลากลางคืน เพราะพระราชาเคยให้พร พระนางอุทุมพรไว้ก่อนแล้ว พระนางสามารถ ใช้ใครนำอาหารออกไปให้มโหสถได้ตามประสงค์ จึงไม่มีใครห้ามนางข้าหลวงนั้น มโหสถรับพระสุพรรณภาพแล้วให้นางข้าหลวงกลับ แก่ห่อหนังสือออกอ่านแล้ว จัดแจงสิ่งที่ควรทำให้เสร็จก่อนจึงเข้านอน คณะมนตรีทั้งสี่คน ถือพระแสงกัน ยืนแอบอยู่ภายในประตูวัง แต่เช้ามืดจนตะวันขึ้น เมื่อไม่เห็นมโหสถแม่ก็เสียใจ จึงไปเฝ้าพระราชา พระองค์ตรัสถามว่า ข้ามโหสถได้แล้วหรือ จึงกราบทูลว่า ข้าพระองค์ไม่เห็นมโหสถแม่จึงข้าไม่ได้ พระราชารู้สึกโล่งอก ครั้นรุ่งเช้า มโหสถอาบน้ำ แต่งตัวทานอาหารเสร็จแล้วนำประชาชนไปตั้งกองรักษาการไว้ในที่ต่างๆ มีอาณาประชาราชห้อมล้อม ไปสู่ประตูพระราชวัง ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชให้เปิดพระแก่ประทับยืนทอดพระเนตร เห็นมโหสถลงจากรถถวายบังคม บรมกษัตริย์ แล้วยืนอยู่ ทรงเห็นกิริยามโหสถแล้วดำริว่า ถ้ามโหสถคิดการกรบฏ ที่ไหนเขาจะยืนไหว้พระองค์อยู่อย่างนี้ จึงตรัสเรียกให้มโหสถเข้าเฝ้าพระราชาทำเป็นไม่ทรงทราบอะไร ตรัสถามมโหสถว่าทำไมเมื่อวานนี้จึงกลับบ้านเร็ว แต่วันนี้กลับมาสายกว่าทุกคน มโหสถทูลเตือนพระราชาว่า ขอเดชะ พระองค์เชื่อคำบัณฑิตทั้งสี่คน ทรงรับสั่งให้ข้าข้าพระองค์เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์จึงยังไม่มาแต่เช้า พระเจ้าวิเทหราชสดับคำมโหสถก็ทรงพระพิโรธ ด้วยทรงเห็นว่า นางอุทุมพรส่งข่าวไปบอกให้มโหสถรู้ พระองค์ทอดพระเนตรพระเทวีในขณะนั้น มโหสถรู้กิริยานั้น จึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพระองค์ทรงพิโรธพระพินางทำไม ข้าพระองค์ทราบเหตุการณ์ อดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งสิ้น ถ้าพระองค์คิดว่าพระพินางบอกความลับให้ข้าพระองค์รู้ ขอพระองค์จงทบทวนดูก่อน ความลับของเซนกะและบุกุสะเป็นต้น ใครเล่าบอกให้พระองค์รู้ ปัญหากิ้งกา ก็ตาม ปัญหาเทวดา ก็ตาม ใครบอกข้าพระองค์ เสนกะได้ทำกรรมชั่วไว้ เขาฆ่าหญิงขายตัวคนหนึ่งในสวนไม้รังในนครนี้เอง แล้วยึดเอาเครื่องประดับห่อด้วยผ้าเก็บไว้ในบ้านของตน ครั้งหนึ่ง เขาอยู่ในที่ลับ ได้บอกเรื่องนี้ให้เพื่อนคนหนึ่งรู้ เสนกะได้ทำกรรมชั่วเช่นนี้ ความลับนี้ ข้าพระองค์รู้ได้อย่างไร มโหสถได้บอกความลับของคนอื่น ตามที่ได้ยินมา แล้วกราบทูลว่า ความลับนี้ พวกเขาเปิดเผยเอง ข้าพระองค์ได้ยินมาด้วยตนเอง ข้าพระองค์ไม่ได้คิดกบฏ แต่เสนกะและพวกนั่นแหละคิดการกรบฏ หากพระองค์มีพระประสงค์จะจับคนคิดการกรบฏ จงโปรดจับเสนกะและพวกไม่ใช่จับข้าพระองค์ พระราชาตรัสถามเสนกะและพวกยอมรับว่าจริงตามนั้น จึงรับสั่งให้จองจำคณะมนตรีตั้งใจจะฆ่ามโหสถ แต่ตนเองกลับถูกส่งเข้าเรียนจำทั้งหมด มโหสถกราบทูลว่า ข้าพระองค์กราบทูลว่า บุคคลไม่ควรบอกความลับของตนให้คนอื่นรู้ แต่อาจารย์เสนกะและพวก กราบทูลว่าบอกได้ จึงถึงความพินาศเพราะบอกความลับ การเก็บความลับไว้นั้นแหละดี การเปิดเผยความลับไม่ดีเลย ผู้มีปัญญา ในเมื่อทำการยังไม่สำเร็จ ต้องอดทนเก็บความลับไว้ เมื่อทำการสำเร็จ แล้วนั่นแหละจึงพูดได้ตามสบาย บุคคลไม่ควรเปิดเผยความลับ ควรรักษาความลับนั้นไว้ เหมือนบุคคลรักษาขุมทรัพย์ บุคคลรู้ความลับแล้วไม่เปิดเผยนั่นแหละดี บัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรี แก่คนไม่ใช่มิตร ทั้งอย่าบอกความในใจ แก่คนที่เห็นแก่อามิตรผู้มีปรีชาย่อมอดทนต่อคำดา่าคำบริภาค และการลงโทษจากบุคคลผู้ต้องการรู้ความลับ เหมือนทาสอดทนถูกเจ้านายดา่า ผู้ฉลาดไม่ควรเปิดเผยความลับ เมื่อจำเป็นต้องบอกความลับในเวลากลางวัน ต้องหาสถานที่ไม่มีคน เมื่อจะพูดความลับในเวลากลางคืน อย่าพูดเสียงดังเกินไป เพราะคนแอบฟังความลับจะได้ยิน เมื่อเป็นเช่นนั้น ความลับจะถูกแพร่งพลายออกไปทันที พระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำมโหสถ ก็ทรงพิโรธว่า บัณฑิตของพระองค์ปรองร้ายกันเอง มาลงเอามโหสถ มาลงเอามโหสถว่าเป็นผู้ปองร้ายพระองค์ จึงรับสั่งให้ทหารนำอาจารย์เซนกะ ไปประหารชีวิตตัดหัวเสียบประจานนอกพระนคร บัณฑิตทั้งสี่คนถูกมัดมือไพร่หลัง เคี่ยนด้วยไม้เรียวแล้วนำไปสู่ที่ประหาร มโหสถกราบทูล ขอพระราชทานอภัยโทษ พระราชาพระราชทานอนุญาต ทรงยกให้เป็นทาสมโหสถ แต่มโหสถทูลยกให้เป็นอิสระในเวลานั้น พระราชารับสั่งให้ขับไล่ออกจากพระราชอาณาจักร มโหสถทูลขอพระราชทานอภัยโทษ และขอให้ทรงยกย่องอยู่ในฐานันดรเช่นเดิม พระราชาทรงเลื่อมใสมโหสถมาก ด้วยทรงดำริว่า มโหสถมีเมตตาแก่ศัตรูเช่นนี้ แล้วจะไม่เมตตาประชาชนได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นมา นักปราชญ์ทั้งสี่คนก็หมดพยศ เหมือนงูถูกถอนเขี้ยวไร้ความเชื่อถือ